ประวัติ หลวงตา พระมหาบัวญาณสัมปันโน ชาติภูมิ หลวงตาถือกำเนิดในครอบครัวชาวนา แห่งสกุลโลหิตดี ณตำบลบ้านตาดอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันอังคารที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2456 ตรงกับวันขึ้น 11 ค่ำเดือน 9 ปีฉลู บิดาชื่อนายทองดี มารดาชื่อนางแพง ได้ให้มงคลนามว่า บัว วัยเด็ก ขณะที่แม่ตั้งครรภ์นนั้น ได้ปรารบขึ้นในครอบครัวและหมู่ญาติว่า ธรรมดาทารกในครรภ์เมื่อเติบใหญ่ขึ้นมา ต้องดิ้นบ้าง ไม่มากก็น้อย พอให้แม่รู้สึก แต่กับลูกคนนี้แปลกกว่าคนอื่น ตรงที่นอนนิ่งเงียบ เหมือนไม่มีลมหายใจ จนบ่อยครั้งทำให้แม่คิดตกอกตกใจว่า ไม่ใช่ตายไปแล้วหรือทำไมจึงเงียบผิดปกตินัก ครั้นเวลาจะดิ้นก็ดิ้นผิดทารกทั่วๆไป คือดิ้นเสียจนแม่เจ็บในท้อง ครั้นพอถึงระยะจะคลอดก็เจ็บ ท้องอยู่ถึงสามวัน ก็ไม่เห็นว่าจะคลอดแต่อย่างใด ตอนเจ็บ ท้องอยู่นั้น ก็ชนิดจะเอาให้ล้มตายไปเลย เสร็จแล้ว ก็หายเงียบไปจนกระทั่งคิดว่าไม่ใช่ตายไปอีกแล้วหรือ แล้วก็กลับดิ้นขึ้นมาอีก คุณตาของท่านทายถึงอุปนิสัยของทารกในคันว่า ถ้าหากเป็นชายชอบไปทางไหน เรียกว่าขาดเลยทีเดียว เป็นคนจิตใจหนักแน่น ลงได้ทำอะไรแล้วต้องจริงทุกอย่าง ไม่มีหล่ออแหละเมื่อทารกคลอดออกมา มีสายรกพาดเฉวียงบ่าออกมาด้วย คุณตาเห็นดังนั้นจึงพูดขึ้นว่า สายบาทสายบาท แล้วทำนายไว้เป็นสามอย่างคือ 1. สายบาท ถ้าเป็นนักปราดจะเหยียบแผ่นดินสะเทือน 2. สายกำยำถ้าเป็นนายพรานก็จะมีความชำนาญหรือลั่นสถานป่า 3. สายโซ่ ถ้าเป็นโจรก็เป็นประเภทคุกตารางแตก การศึกษา ท่านเป็นเด็กที่เรียนหนังสือเก่ง มีความขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบสูง จะเห็นได้จากผลการเรียนอันดีเยี่ยม โดยสอบได้ที่สองในชั้นประถมปีที่หนึ่งพอขึ้นชั้นประถมปีที่สองที่สามก็สอบได้ที่หนึ่งมาโดยตลอด เมื่อเรียนจบชั้นประถมปีที่สามซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับสูงสุดในสมัยนั้นแล้ว ท่านก็ไม่ได้เรียนต่อในชั้นใดอีกเลย อุปนิสัย ท่านมีอุปนิสัยถือความสัตย์ความจริง ทำอะไรก็ทำจริง เวลาทำการทำงานจะไม่อยากให้คนรู้คนเห็น แม้ในยามบวชเป็นพระแล้ว เวลาทำความเพียรท่านไม่ยอมให้ใครเห็นได้ง่ายๆทำทางจงกรมหลบอยู่ในป่า และในยามค่ำคืนต้องรอจนหมู่คณะขึ้นกุฏิหมดแล้ว ท่านจึงจะลงเดินจงกรม และที่เด่นมากก็คือ มีความทรหดอดทนเป็นเลิศ สังเกตได้จากการทำงานของท่าน จะทำไปเรื่อยๆจนเสร็จงานถ้าไม่มืดหรือไม่ใช่เวลากินข้าวกลางวัน ก็ไม่ยอมเลิก จนพวกน้องๆพากันมาบ่นให้พ่อแม่ฟังว่า ถ้าพ่อแม่ไม่ไปทำงานด้วย พี่ชายทำงานไม่ยอมเลิกยอมหยุด ยังกับว่าจะเอาให้น้องๆตายไปข้างหนึ่งเลยทีเดียว มูลเหตุแห่งการบวช เมื่อท่านมีอายุครบสมควรจะบวชได้แล้ว พ่อได้ปรารบเรื่องนี้ขึ้น ในขณะที่กำลังรับประทานอาหารว่า มีลูกชายหลายคน แต่ไม่มีลูกคนใดคิดบวชให้พอให้ได้เห็นผ้าเหลืองก่อนตาย ได้ตายอย่างเป็นสุขหายห่วง ลูกคนอื่นๆ พ่อไม่สนใจพอจะอาศัยใคร มีแต่ท่านเท่านั้นที่พอจะอาศัยได้ พ่อท่านชมว่า ลงได้ทำการทำงานอะไรแล้ว พ่อไว้ใจได้ทุกอย่าง พ่อทำยังสู้ไม่ได้ แต่พอพ่อขอให้บวชให้ทีไร ท่านไม่เคยตอบ ไม่เคยพูดเลย เหมือนไม่มีหู ไม่มีปาก บทเวลาพ่อตายแล้ว จะไม่มีใครฉุดลากขึ้นมาจากหม้อนรก พ่อพูดว่า ถ้าพ่ออาศัยท่านไม่ได้แล้ว พ่อก็หมดหวัง เพราะลูกชายหลายคน พ่อหวังใจอาศัยท่านเท่านั้น พอพ่อว่าอย่างนั้นน้ำตาพ่อร่วงปุ๊บปับ๊บ แม่เองพอมองไปเห็นพ่อน้ำตาร่วง แม่ก็เลยน้ำตาร่วงเข้าอีกคน เราเห็นอย่างนั้นเกิดอาการสะเทือนใจทนดูอยู่ไม่ได้ ก็โดดออกจากวงรับประทานอาหารปุ๊บปั๊บหนีไปเลย นั่นแหละเป็นต้นเหตุให้เราตัดสินใจบวชสู่ร่มกาสาวพัดท่านได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณวัดโยธานิมิตบ้านหนองขอนคว้าง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พุทธศักราช 2477 ตรงกับวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 7 ปีจอ พระอุปชาคือ ท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดี จูมพันธุโล วัดโพธิสมพร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ให้ฉายานามว่า ญาณสัมปันโน แปลว่า ผู้ถึงพร้อมด้วยญาณด้วยความที่เป็นคนมีอุปนิสัยจริงจัง คิดว่า พอบวชแล้ว เราจะตั้งหน้าบวชให้สมบูรณ์แบบ ไม่ให้ตำหนิติเตียนเจ้าของได้ ในหลักธรรม หลักวินัยข้อใดเลย เราจะเอาจริง เอาจังจนกระทั่งวันศึก กะไว้อย่างนานสองปี จะทำหน้าที่บวช ให้สมบูรณ์ที่สุด จะเรียนหนังสืออะไรอะไร ก็แล้วแต่เถอะจะทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ แม้เรียนปริยัติก็ไม่ทิ้งเรื่องภาวนา ท่านได้ไปถามคำภาวนาจากท่านพระครูกระผมอยากภาวนาจะให้ภาวนายังไง เออ ให้ภาวนาพุทโธนะ เราก็ภาวนาพุทโธเหมือนกัน ท่านได้ฝึกหัดภาวนาอย่างไม่ลดละ แรก จิตใจก็ไม่สงบเท่าใดนัก แต่เมื่อทำอยู่หลายครั้งหลายหน จิตก็เริ่มสงบตัวลงไปโดยลำดับ จนกระทั่งเห็นความอัศจรรย์ของจิต เมื่อเรียนธรรมะไปตรงไหน มันสะดุดใจเข้าไปเรื่อยๆ นับตั้งแต่นวโกวาทที่เป็นพื้นฐานแห่งการศึกษาเบื้องต้น ยิ่งได้อ่านพุทธประวัติทำให้เกิดความสลดสังเวช สงสารพระพุทธองค์ ในเวลาที่ทรงลำบาก เพราะทรมานพระองค์เองก่อนตัดสรู้ธรรม จนถึงกับน้ำตาร่วงไปเรื่อย ๆ พออ่านจบเกิดความสลดใจอย่างยิ่ง ในความภาคเพียรของพระองค์ ซึ่งเป็นกษัตริย์ทั้งองค์ ทรงสละราชสมบัติออกทรงผนวดเป็นคนขอทานล้วนๆ ซึ่งสมัยนั้นไม่มีศาสนา คำว่าการให้ทานได้บุญอย่างนั้น การรักษาศีลได้บุญอย่างนี้ไม่เคยมี พระองค์ก็ต้องเป็นคนอนาถาและขอทานเขามาโดยตรง และฝึกอบรมพระองค์เต็มพระสติกำลังทุกวิถีทาง เป็นเวลาหกปีถึงได้ตัดรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา ในขณะที่อ่านประวัติของพระพุทธเจ้าที่ได้ตัดรู้ธรรม รู้สึกอัศจรรย์อย่างยิ่ง ถึงกับน้ำตาร่วงเช่นเดียวกัน เมื่อได้อ่านประวัติของพระสาวกอรหันทั้งหลายที่ท่านออกมาจากสกุลต่างๆกัน ตั้งแต่พระราชา มหากษัตริย์ มหาเศรษฐี กุดุมพี พ่อค้า ประชาชน ตลอดคนธรรมดา ท่านกล่าวว่า องค์ไหนออกมาจากสกุลใด หลังจากได้รับพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าแล้ว ต่างก็ไปบำเพ็ญในป่าในเขาอย่างเอาจริงเอาจัง เดี๋ยวองค์นั้นสำเร็จเป็นพระอรหันต์อยู่ที่นั่น องค์นั้นสำเร็จอยู่ในป่านั้น ในเขาลูกนั้น ในถ้ำนั้น ในทำเลนี้ มีแต่ที่สงบสงัด ก็เกิดความเลื่อมใสขึ้นมาทำให้ใจหมุนติ้ว เรื่องภายนอกก็ค่อยจืดไปจางไป ทีแรกก็คิดจะไปสวรรค์ ไปพรหมโลกพออ่านประวัติพระสาวกมากๆเข้ามันไม่อยากไปละสิ อยากไปนิพพาน สุดท้ายก็อยากไปแต่นิพพานอย่างเดียว อยากเป็นพระอรหันต์อย่างเดียวเท่านั้น ไม่มีเปอร์เซ็นต์อื่นเข้ามาเจือปนเลย ทีนี้จิตมันก็พุ่งลงตรงนั้นลงช่องเดียว ความตั้งใจเดิมว่าจะบวชเพียงสองพรรษา แล้วละสิกขาลาเพศไปนั้น ค่อยจืดจางลงไปทุกขณะ กลับเพิ่มพูนความยินดีในเพศนักบวชมากเข้าไปทุกที เรื่องธรรมะก็รู้สึกดูดดื่มยิ่งขึ้นเรื่อยๆ จิตใจก็เปลี่ยนแปลงไป ด้วยเหตุนี้เองในระยะต่อมา ท่านจึงได้ออกจากบ้านตาด ไปศึกษาเล่าเรียนในที่ต่างๆ จนกระทั่งได้ตั้งสัจจะอธิษฐานไว้เลยว่า เมื่อจบเรียนสามประโยคแล้ว จะออกปฏิบัติโดยถ่ายเดียวเท่านั้น ไม่มีข้อแม้ ไม่มีเงื่อนไข เพราะอยากพ้นทุกข์เหลือกำลังอยากเป็นพระอรหันต์นั่นเอง แต่ถึงกระนั้นก็ยังอดสงสัยไม่ได้ว่า เวลานี้มรรคผลนิพพานจะมีอยู่เหมือนครั้งพุทธกาลหรือไม่ ท่านได้เก็บความสงสัยนี้ ฝังอยู่ภายในใจ เพราะไม่สามารถจะระบายให้ผู้ใดฟังได้ เป็นเหตุให้ท่านมุ่งหวังอยากพบท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต ซึ่งท่านเคยได้ยินชื่อเสียงมานาน และเชื่อมั่นอยู่ภายในใจลึกๆว่า ท่านพระอาจารย์มั่นจะสามารถแก้ข้อสงสัยนี้ได้ ในปีพุทธศักราช2484ท่านเรียนจบปริยัติที่วัดเจดีหลวง นับได้เจ็ดพรรษาพอดี โดยสอบได้ทั้งนักทำเอกและปรริญญาสามประโยคในปีเดียวกัน ท่านเล่าว่า ในช่วงเรียนปริยัติอยู่เจ็ดปี การปฏิบัติไม่ค่อยเต็มที่เท่าใดนัก เป็นเพียงสงบเล็กๆ น้อยๆ ธรรมดาธรรมดา มีเพียงสามหนที่จิตลงถึงขนาดอัศจรรย์เต็มที่ คือลงกึกเต็มที่แล้ว อารมณ์อะไรขาดหมดในเวลานั้น เหลือแต่รู้อันเดียว กายก็หายเงียบเลย ครั้นเมื่อเรียนจบแล้วท่านระลึกถึงคำสัตย์ที่ตั้งไว้แต่ต้น จึงเดินทางเข้ากรุงเทพ เพื่อหาโอกาสกราบลาพระเถระผู้ใหญ่อาจารย์ของท่าน พอดีท่านรับนิมนต์ไปต่างจังหวัด จึงถือโอกาสนั้นเข้านมัสการกราบลา สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติดโสอ้วน ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสในขณะนั้น ท่านก็ยินดี อนุญาตให้ไปได้ ออกปฏิบัติเต็มตัว เป็นตายฝากไว้กับธรรม ท่านออกเดินทางมุ่งสู่จังหวัดนครราชสีมา โดยพกหนังสือปฏิโมกเพียงเล่มเดียวติดย่ามไปเท่านั้น และเข้าจำพรรษาที่วัดในอำเภอจักราช เป็นปีพรรษาที่ 8 ท่านเร่งทำความเพียรทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่มาถึงทีแรก จนตลอดพรรษา คราวนี้จะเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มเหตุเต็มผล เอาเป็นเอาตายเข้าว่าเลย อย่างอื่นไม่หวังทั้งหมด หวังความพ้นทุกข์อย่างเดียวเท่านั้น จะให้พ้นทุกข์ในชาตินี้แน่นอน ขอแต่เพียงท่านผู้หนึ่งผู้ใดได้ชี้แจงให้เราทราบ เรื่องมรรคผลนิพพานว่ามีอยู่จริงเท่านั้น เราจะมอบกายถวายชีวิตต่อท่านผู้นั้น และมอบกายถวายชีวิตต่ออัดต่อธรรมด้วยข้อปฏิบัติอย่างไม่ให้อะไรเหลือหลอเลย ตายก็ตายไปกับข้อปฏิบัติ ไม่ได้ตายด้วยความถอยหลัง จิตปักลงเหมือนหินหัก ท่านออกเดินทางจากจังหวัดนครราชสีมามุ่งหน้าไปจังหวัดอุดรธานี ตั้งใจว่าจะไปจำพรรษากับท่านพระอาจารย์มั่นที่วัดป่านนนิเวศ แต่ก็ไม่ทันท่านเพราะท่านรับนิมนต์ไปจังหวัดสกลนครเสียก่อน ท่านจึงไปพักที่วัดทุ่งสว่างจังหวัดหนองคาย พอดีมีพระมาจากวัดบ้านโคกนามน เล่าให้ฟังว่า ท่านพระอาจารย์มั่นดุมาก ไม่เพียงแต่ดุเท่านั้น พอไล่ได้ก็ไล่หนีเลย ท่านฟังแล้วรู้สึกถึงจิตถึงใจกับความเด็ดของท่านพระอาจารย์มั่น และแอบคิดอยู่แต่ผู้เดียวในใจว่า อาจารย์องค์นี้ละ่ะจะเป็นอาจารย์ของเรา ต้องให้เราไปเห็นเอง ท่านจะดุแบบไหน ครูบาอาจารย์ชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศไทยมานานขนาดนี้ จะดุดาขับไล่สายส่ง โดยหาเหตุผลไม่ได้นี้เป็นไปไม่ได้ พบท่านพระอาจารย์มั่น ท่านพักอยู่ที่วัดทุ่งสว่างประมาณสามเดือน พอถึงเดือนพฤษภาคม 2485 เป็นพรรษาที่9ของท่าน ก็ออกเดินทางจากหนองคายไปสกลนคร เพื่อมุ่งสู่ท่านพระอาจารย์มั่น ซึ่งพักอยู่ที่บ้านโคก ตำบลตองโขบอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร ถามทางชาวบ้านเดินลัดเลาะไปตามทางด่าน ถึงวัดพอดีมืดค่ำก็ไปเห็นศาลาหลังหนึ่ง เกิดสงสัยขึ้น ถ้าเป็นศาลามันก็ดูว่าเล็กไป ถ้าว่าเป็นกุฏิ ก็จะใหญ่ไป พอดีท่านพระอาจารย์มั่นกำลังเดินจงกรมอยู่ที่ข้างศาลา ท่านก็เดินไปพบท่านพระอาจารย์มั่น บนทางจงกรม ท่านพระอาจารย์มั่นจึงถามขึ้นว่า ใครมานี่ ท่านกราบเรียนว่า ผมครับ ท่านพระอาจารย์มั่นก็กล่าวขึ้นอย่างดุดุพร้อมกับใส่ปัญหาให้คิดในทันทีว่า อันผมผมนี้ตั้งแต่คนหัวล้านมันก็มีผมตรงที่มันไม่ล้าน พอได้ยินดังนั้น ท่านรู้สึกว่าพลาดไปอย่างถนัดใจ จึงกราบเรียนขึ้นใหม่ทันทีว่า ผมชื่อพระมหาบัวครับ เออ ก็ว่าอย่างนั้นสิ มันถึงจะรู้เรื่องกัน อันนี้ว่าผมผม ใครมันก็มีผมเต็มหัวทุกคน พอได้โอกาสจึงได้เข้ากราบเรียนถวายตัวเป็นสิทธิ์และเรียนให้ท่านทราบถึงที่มาที่ไป พอท่านได้รู้จัก พอกราบเรียนเสร็จก็ครุ่นคิด วิตกกังวลอยู่ภายในใจ ไม่อยากได้ยินเลยคำที่ว่า ที่นี่เต็มแล้ว รับไม่ได้แล้ว กลัวว่าหัวอกจะแตก สักครู่หนึ่ง ท่านพระอาจารย์มั่นก็พูดว่า นี่พอดีนะนี่ เมื่อวานนี้ท่านเนตรไปจากนี้ และวันนี้ท่านมหา ก็มา ไม่เช่นนั้นก็ไม่ได้อยู่ กุฏิไม่ว่าง ท่านพระอาจารย์มั่นพูดธรรมดาธรรมดา ถึงจะเมตตารับท่านไว้แล้วก็ตาม แต่ก็ทำให้ท่านรู้สึกหวาดเสียว อดใจหายใจคว่ำไม่ได้ เพราะเกรงว่าจะไม่ได้อยู่ สิ้นกังขาในมรรคผลนิพพาน ท่านพระอาจารย์มั่น พูดเหมือนจะล่วงรู้วาระจิตของท่าน จึงพูดจี้เอาตรงๆ ในคืนแรกนี้เลยว่า ท่านมาหามรรคผลนิพพาน มรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหน ดินเป็นดิน น้ำเป็นน้ำลมเป็นลม ไฟเป็นไฟ ฟ้าอากาศเป็นฟ้าอากาศ แร่ธาตุต่างๆ เป็นของเขาเอง เขาไม่ได้เป็นมรรคผลนิพพาน เขาไม่ได้เป็นกิเลส กิเลสจริงๆ มรรคผลนิพพานจริงๆ อยู่ที่หัวใจ ขอให้ท่านกำหนดจิตจ่อด้วยสติที่หัวใจ ท่านจะเห็นความเคลื่อนไหวของทั้งธรรมของทั้งกิเลสอยู่ภายในใจ แล้วขณะเดียวกัน ท่านจะเห็นมรรคผลนิพพานไปโดยลำดับลำดา ท่านพระอาจารย์มั่นแสดงเรื่องมรรคผลนิพพาน ชนิดที่ถอดออกมาจากใจท่านแท้ๆทำให้ท่านเกิดความมั่นใจ และเชื่อแน่ว่ามรรคผลนิพพาน มีอยู่จริง ความสงสัยในเรื่องนี้ที่เคยค้างคามาแต่เดิม ก็หมดสิ้นไป ทุกเพราะจิตเสื่อม เพราะเหตุทำกรดทำให้สมาธิของท่านเริ่มเสื่อมลง เป็นสภาวะที่จิตรู้สึกเข้าสมาธิไม่ค่อยสนิท เหมือนที่เคยเป็นมา บางครั้งเข้าสงบได้ แต่บางครั้งเข้าไม่ได้ ภาวะเสื่อมนี้มันถึงขนาดจะเป็นจะตายจริง เพราะทุกข์มาก เหตุที่ทุกข์มาก เพราะได้เคยเห็นคุณค่าของสมาธิที่แน่นปึงมาแล้ว และก็กลับเสื่อมเอา ชนิดไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเลย มีแต่ฟืนแต่ไฟ เผาหัวใจตลอดเวลา ทั้งวันทั้งคืน ทั้งยืนทั้งเดิน ทั้งนั่งทั้งนอน จึงเป็นทุกข์ เพราะอยากได้สมาธินั้นกลับมา ก็เป็นมหันตทุกข์จริงๆ แต่ด้วยความเด็ดเดี่ยว ความมุ่งมั่นจริงจัง เพื่อที่จะครองชัยชนะ ในการต่อสู้กับกิเลสนี้ให้ได้ ท่านพูดเสมอว่า ถ้ากิเลสไม่ตาย เราก็ต้องตายเท่านั้น จะให้อยู่เป็นสองระหว่างกิเลสกับเรานั้นไม่ได้ ท่านได้รับอุบายจากท่านพระอาจารย์มั่น ในตอนจิตเสื่อม ว่า จงปล่อยความคิดถึงมันเสีย แล้วให้คิดถึงพุทโธติดติดกัน อย่าลดละ พอบริกรรมพุทโธถี่ยิบติดติดกันเข้า มันวิ่งกลับมาเอง คราวนี้ แม้มันกลับมา ก็อย่าปล่อยพุทโธ มันไม่มีอาหารกิน เดี๋ยวมันก็วิ่งกลับมาหาเราพรรษาที่9เป็นพรรษาแรกที่ท่านได้จำพรรษากับท่านพระอาจารย์มั่น ณ บ้านโคก จังหวัดสกลนคร ท่านตั้งคำมั่นสัญญาขึ้นว่า อย่างไรจะต้องนำคำบริกรรมพุทโธมากำกับจิตตลอดเวลา ไม่ว่าเข้าสมาธิ ออกสมาธิ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน แม้ที่สุดปัดกวาดลานวัดหรือทำกิจวัตรต่างๆ จะไม่ยอมให้สติพลั้งเผลอจากคำบริกรรมนั้นเลย ด้วยความมุ่งมั่นจริงจัง จิตก็เป็นสมาธิไม่เสื่อมอีกต่อไปผมเร่งความเพียรเต็มกำลังนั่งสมาธิตลอดรุ่งพรรษาที่สิบจำพรรษาที่บ้านนามน จังหวัดสกลนคร เป็นปีที่สองของการไปอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่น ในพรรษานี้ท่านเร่งความเพียรอย่างเต็มเหนี่ยว ยิ่งกว่าธรรมดา หักโหมทั้งร่างกายและจิตใจ กลางวันไม่นอนเลย เว้นแต่วันที่นั่งสมาธิตลอดรุ่ง วันนั้นจึงจะยอมให้พักกลางวัน ถ้าวันไหนทำความเพียรธรรมดาธรรมดา กลางวันท่านจะไม่ยอมพักเลย ในคืนที่นั่งสมาธิตลอดรุ่งนั้น ท่านจะไม่ยอมให้พลิกเปลี่ยน หรือขยับแข้งขาใด ๆ ความทุกข์ทรมานที่ปรากฏนั้น ท่านเล่าว่า เหมือนกับก้นมันพองไปหมด กระดูกเหมือนจะแตกทุกข้อทุกท่อน กระดูกมันต่อกันตรงไหน หรือแม้แต่ข้อมือ เหมือนมันจะขาดจากกัน ทุกขเวทนาความเจ็บปวด เวลาขึ้นมันขึ้นหมดทุกอย่าง ทุกแง่ทุกมุมในร่างกายเลย การโหมความเพียรหลายต่อหลายครั้ง นั่งสมาธิตลอดรุ่ง 9คืน10คืน เช่นนี้ทำให้ก้นของท่านถึงกับพอง และแตกเลอะเปื้อนใส่สบงเลยทีเดียว แต่ท่านได้เห็นความอัศจรรย์ของจิตก็ตอนต่อสู้กับเวทนาจากการนั่งตลอดรุ่งนี่เอง ดังนั้นท่านที่สามารถพิจารณาทุกขเวทนาจนถึงความจริงของกายของเวทนาของจิตได้ ย่อมเห็นธรรมอย่างประจักษ์ใจ ติดสมาธิอยู่ห้าปี ในระยะนั้นสมาธิของท่านมีความแน่นหนามั่นคงมาก ถึงขนาดที่ว่าจะให้แน่วอยู่ในสมาธิสักกี่ชั่วโมงก็ได้ และเป็นความสุขอย่างยิ่ง ไม่อยากจะออกยุ่งกับอะไร มีความพอใจกับการที่จิตอย่างลงสู่ความรู้อันเดียว แน่วแน่อยู่อย่างนั้น สุดท้ายก็นึกว่า ความรู้เด่นๆนี่เองจะเป็นนิพพานเ ท่านติดสุขในสมาธิอยู่เช่นนี้ถึงห้าปีเต็ม จนท่านพระอาจารย์มั่น ต้องใช้อุบายฉุดลากออกมา ท่านจะนอนตายอยู่นั่นหรือ ท่านรู้ไหม สุขในสมาธิเหมือนเนื้อติดฟันท่านรู้ไหม สมาธิของพระพุทธเจ้า สมาธิต้องรู้สมาธิ ปัญญาต้องรู้ปัญญา อันนี้มันเอาสมาธิเป็นนิพพานเลย มันบ้าสมาธินี่ มาธินอนตายอยู่นี่หรือเป็นสัมมาสมาธินะ่ะเพลินทางด้านปัญญา พอออกจากสมาธิด้วยอำนาจธรรมอันเผ็ดร้อนของท่านพระอาจารย์มั่น เข็นเอาอย่างหนัก ก็พิจารณาทางด้านปัญญาอย่างรวดเร็ว หมุนติ้วทั้งกลางวันกลางคืนไม่ได้หลับได้นอน ก็มาตำหนิสมาธิว่านอนตายอยู่เปล่าๆไม่ได้เรื่องได้ราวอะไร อันที่จริง ถ้าพอดีสมาธิก็เป็นเครื่องพักจิต เป็นเหมือนหินลับปัญญาให้แหลมคม ท่านพระอาจารย์มั่นจึงเข็นเอาอีกว่า นั่นละมันบ้าสังขารบ้าหลงสังขารเพราะใช้สังขารจนเลยเถิดเกินประมาณ สังขารก็กลายเป็นสมุทัยหากใช้ให้พอเหมาะพอดี สังขารจึงเป็นมรรคฆ่ากิเลสพิจารณาผ่านการมราคะ ท่านพิจารณาด้านอสุภะ มองดูคนมีแต่หนังห่อกระดูก มีแต่เนื้อแต่หนังแดงโร่ไปหมด ราคะนี้ไม่ปรากฏเลย ค่อยหมดไป หมดไป โดยไม่บอกการบอกเวลาบอกสถานที่ว่าหมดไป ขณะนั้น เวลานั้น ท่านจึงต้องพลิกเอาสุภะเดินจงกรม เอารูปสวยๆงามๆเข้ามาบังคับติดแนบกับตัวเอง ท่านเอาวิธีการนี้มาปฏิบัติได้สี่วันเต็มๆ พอคืนที่สี่สักสามสี่ทุ่มล่วงไปแล้ว มันมีลักษณะยุบยับภายในจิต เหมือนจะกำหนัดในรูปสวยๆ งามๆ นั่นแสดงว่ายังไม่สิ้น จากนั้นก็นั่งกำหนดอสุภะไว้ตรงหน้า ตั้งให้คงที่อยู่อย่างนั้น แล้วจิตเพ่งดูด้วยความมีสติจดจ่อ ดูว่ากองอสุภะนี้จะเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนตัวไปไหนมาไหน พอกำหนดเข้าไป อสุภะที่ตั้งอยู่ตรงหน้านั้น มันถูกจิตกลืนเข้ามา อมเข้ามาหาจิต สุดท้ายเลยรู้เห็นว่า เป็นจิตเสียเอง เป็นตัวอสุภะนั้นน่ะ จิตตัวไปกำหนดว่า อสุภะนั้น มันกลืนเข้ามา กลืนเข้ามา เลยมาที่จิตเสียเอง ไปเป็นสุภะและอสุภะหลอกตัวเอง จิตก็ปล่อยพลุทันที ปล่อยอสุภะข้างนอกว่า เข้าใจแล้วทีนี้ เพราะมันขาดจากกัน มันต้องอย่างนี้สิ มหาสติมหาปัญญา ตอนที่จิตว่างเต็มที่ ความรู้อันนี้จะเด่นเต็มที่ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขารวิญญาณ มันรู้รอบหมดแล้ว มันปล่อยของมันหมด ไม่มีอะไรเหลือ เหลือแต่ความรู้นี้อย่างเดียว มันมีความปฏิพัทธ์ อ้อยอิงอยู่อย่างละเอียดสุขุม มันมีความดูดดื่มอยู่กับความรู้อันนี้อย่างเดียว พออาการใดๆเกิดขึ้นพับ มันก็ดับพร้อมถ้าครั้งพุทธกาลเรียกว่ามหาสติมหาปัญญา แต่สมัยทุกวันนี้เรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัติก็เหมาะสมกันแล้ว จิตดวงนี้ถึงได้เด่นและสว่างไปหมด ท่านนำเรื่องนี้ไปเล่าถวายท่านพระอาจารย์มั่น ท่านก็พูดอย่างขึงขังตึงตังว่า เออ ถูกต้องแล้ว ได้หลักได้เกณฑ์แล้ว อย่างนี้ละผมเป็นที่ถ้ำสาริกา เป็นอย่างท่านมหานี่ละเอาเลยได้การ ดับอวิชชาทำลายกรงขังแห่งวัตตะพรรษาที่ 16 เป็นปีที่ 9 แห่งการออกปฏิบัติณวัดดอยธรรมเจดี วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2493 คืนเดือนดับแรม 14ค่ำเดือน 6 เวลา5ทุ่มตรง เป็นคืนแห่งความสำเร็จ ระหว่างกิเลสกับธรรมภายในใจ ตัดสินกันลงได้ ท่านได้เมตตาเล่าขณะจิตตอนนั้นว่า พอสติปัญญาเริ่มหันความสนใจเข้ามาพิจารณาจิตดวงนี้ ความรู้ชนิดหนึ่งที่ไม่คาดไม่ฝัน ก็ผุดขึ้นมา ภายในใจว่า ความเศร้าหมองก็ดี ความผ่องใสก็ดี ความสุขก็ดี ความทุกข์ก็ดี เหล่านี้เป็นสมมุติทั้งสิ้น และเป็นอนัตตาทั้งมวล เท่านั้นแหลสติปัญญาก็ยังทราบว่า จิตที่ถูกอวิชชาครอบงำอยู่นั้น ว่าเป็นสมมติที่ควรปล่อยวางโดยถ่ายเดียว ไม่ควรยึดถือเอาไว้ หลังจากความรู้ที่ผุดขึ้นบอกเตือนสติปัญญาผู้ทำหน้าที่ตรวจตราอยู่ขณะนั้นผ่านไปครู่เดียว จิตและสติปัญญาเป็นราวกับว่า ต่างวางตัวเป็นอุเบกขามัธยัติ ไม่กระเพื่อมตัวทำหน้าที่ใด ๆ ในขณะนั้น จิตเป็นกลางๆางไม่จดจ่อกับอะไร ไม่เผลอส่งใจไปไหน ปัญญาก็ไม่ทำงาน สติก็รู้อยู่ตามธรรมดาของตน ไม่จดจ่อกับสิ่งใด ขณะจิต สติ ปัญญาทั้งสามเป็นอุเบกขามัธยัตนั่นแหลเป็นขณะที่โลกธาตุภายในจิต อันมีอวิชชา เป็นผู้เรืองอำนาจ ได้กระเทือนและขาดสะบั้นบรรลัยลงจากบัลลังคือใจ กลายเป็นวิสุทธิจิตขึ้นมาแทนที่ ฝึกตนเองดีแล้วจึงฝึกผู้อื่นชื่อว่าทำตามพระพุทธเจ้า หลวงตาพระมหาบัวยาณสัมปันโน ถือเป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนา เป็นผู้มีคุณูปการต่อชาวไทยอย่างใหญ่หลวง ข้อวัดปฏิปทาอันหมดจดงดงาม ย่อมเป็นเนติแบบอย่างที่ดี แก่อนุชนรุ่นหลังได้เจริญรอยตาม การทำอัตถจริยา คือการบำเพ็ญประโยชน์ตนก็ถึงที่สุดแล้ว โดยอยู่จบพรหมจรรย์ เสร็จกิจในพระพุทธศาสนา บรรลุคุณธรรมขั้นสูงสุด การทำยาตถจริยา คือการสงเคราะห์ญาติมิตรก็ถึงที่สุดแล้ว โดยเทศนาอบรมพระเนนและโปรดโยมมารดาจนตั้งอยู่ในอริยภูมิ การทำโลกัตถจริยา คือการบำเพ็ญประโยชน์ต่อโลกก็ถึงที่สุดแล้ว ด้วยเมตตาธรรมอันเปี่ยมล้นแผ่ไปในเหล่าสรรพสัตว์ ดังเช่น การช่วยเหลือโรงพยาบาลหน่วยงานราชการ โรงเรียนต่างๆ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบทุกข์ภัย การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา การจัดตั้งเครือข่ายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน และที่สำคัญยิ่งคือ เทศนาธรรมที่ตรงแนวต่อมรรคผลนิพพาน ถือเป็นธรรมสมบัติอันล้ำค่าที่องค์หลวงตาได้มอบไว้แก่ปวงสิทธิทุกคน แม้ในวาระสุดท้ายที่ดับขันเข้าสู่พระนิพพาน กระแสแห่งเมตตาธรรมขององค์หลวงตา ยังคงแผ่ซ่านปกคลุมไปทั่วผืนแผ่นดินไทย หลวงตาเคยพูดไว้ ศพของเราจะเผาด้วยฟืน ส่วนเงินให้เอาไปซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวง พวกเราเคยได้ยินคำพูดเช่นนี้ที่ไหนบ้าง ไม่เคยได้ยินใครพูดเช่นนี้มาก่อนเลย แต่หลวงตาซึ่งอยู่ในวัยอัญชราภาพมากแล้ว กลับพูดได้อย่างองอาจกล้าหาญ และไม่สะทกสะท้าน ท่านเป็นพระมหาเถระที่มีคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง มีลูกศิษย์ลูกหาเคารพนับถือมากมาย ใช่แต่เท่านั้น หลวงตายังเป็นท่านพ่อของทูลกระหม่อมน้อย เจ้าฟ้าหญิงจุราพรนวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ดังนั้นหากจะกระทำการใดๆ เพื่อความยิ่งใหญ่แบบโลกโลกแล้ว จะให้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็สามารถทำได้ แต่มาบัดนี้สิ่งที่ปรากฏท้าทายต่อสายตาของพวกเราทุกคน กลับเป็นเชิงตะกอนแบบสมถะเรียบง่าย แต่สง่างามและภูมิฐานอยู่ในที จิตกาทานอันเป็นที่ตั้งสรีระสังขารขององค์หลวงตา จะกลายเป็นภาพความงามที่ประทับ อยู่ในความทรงจำของปวงสิทธิทุกคน และตรึงทุกสายตาให้หยุดนิ่ง เมื่อยามได้ประสบพบเห็น หลวงตาได้ใช้สรีระสังขารของท่าน หล่อหลอมหัวใจของคนไทยทั้งชาติ ให้เป็นหนึ่งเดียว กลายเป็นทองคำศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานในคลังหลวง เปล่งรัศมีเหลืองอารามงามตระการตา มอบเป็นของขวัญชิ้นสุดท้าย คือหัวใจทองคำนี้ แก่ลูกหลานชาวไทยให้ช่วยกันปกป้องคุ้มครอง คลังหลวงให้อยู่คู่ชาติไทยไปตลอดอนันตการ บัดนี้หลวงตาได้ละสังขารเข้าสู่แดนอมตะมหานรผพาน ลาลับจากพวกเราไป ไปแล้วไปรับไม่หวนคืนกลับ พวกเรามาส่งท่านณจุดสุดท้ายปลายแดน อันเป็นรอยต่อระหว่างสมมุติกับวิมุติ เมื่อหวนรำลึกถึงคำกล่าวขององค์หลวงตาที่ว่า เวลามีชีวิตอยู่นี้ เราจะทำความดีให้โลกทั้งหลาย ได้เป็นคติตัวอย่างอันดีงาม และทำด้วยความเมตตาสงสารต่อโลก เพราะหลังจากนี้แล้วเราตายแล้ว เราจะไม่กลับมาเกิดในโลกนี้อีกต่อไป เป็นตลอดอนันตการนี้ช่างเป็นคำกล่าวที่องค์อาจกล้าหาญ ดุดพระยาไกรสอนศรีหราชผู้เป็นจอมไพร บรรลือศรีหานาฏด้วยอนุภาพอันยิ่งใหญ่ ภิกษุผู้เท่าในวัยอันชราภาพมากแล้ว ได้ประกาศแสนยานุภาพแห่งพระพุทธศาสนา ด้วยเมตตาธรรมอันบริสุทธิ์ล้ำค่าไม่มีประมาณ ก่อให้เกิดคุณูปการแผ่ไปในเหล่าสรรพสัตว์ เปรียบหยาดน้ำฝนตกจากนภาอากาศรดราดผืนพระสุธาอันแห้งผาก ให้ทุ่มฉ่ำเย็นฉะนั้น พ่อแม่ครูอาจารย์ องค์หลวงตา ของปวงสิทธิทุกคน ผู้เปรียบประดุดร่มโพแก้ว ร่มไทรทอง ที่ให้ความร่มเย็นแก่ปวงสิทธิ์มาช้านาน พลันมาละสังขาร ลาลับจากพวกเราไป ช่างยากเย็นยิ่งนักที่จะข่มจิตหักใจ หักห้ามน้ำตาไม่ให้หลั่งไหล สิทธิ์ทั้งหลายจะขอปฏิบัติบูชา ตามรอยบาทขององค์หลวงตา เข้าสู่พระนิพพานเมืองแก้วให้จงได้ พ่อแม่ครูอาจารย์ หลวงตาได้ดับขันปรินิพพานจากไปแล้ว เหลือไว้แต่พระคุณนามอันเพลิดเพล้วบันเจิดจ้า กิติศัพท์อันงาม เฟื่องฟุ้ง ทั่วไตรโลกา เปล่งรัศมีธรรมงามสง่าให้โลกนี้ได้ร่ำลือว่า นี่คือหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ผู้เป็นมหาบุรุษรัฐอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ ผู้ทรงคุณธรรมอันล้ำเลิศ มีคุณูปการแผ่ไปในไตรโลกธาตุไม่มีผู้ใดเสมอเหมือน ผู้เหยียบแผ่นดินสถานสะเทือน เอวัง